นะครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับไอ้ัำแรอีกแล้วนะเพื่อนๆนะอ่าก็เหลือทุนจากเมื่อวานนะ 430 นะเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นงานลีกขององราชนีนะเพื่อนๆนะไปกันครับผมอ่าก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูอัตราการจ่ายต่างๆก่อนนะครับผมพวกนี้ก็เพื่อนๆก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับ ผมอยากจะเล่นแหละ ไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่าคลิปเก่าก็เคยแนะนำมาแล้วนะครับ ผมมาราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะ มาครับวันนี้ขาดทุน 430นะเหลือเครดิตจากเมื่อวานนะครับผมผมจะเปิดสัก 30 2นะครับผมปล่อยออโต้ไปก่อนเลย 30 ไปกันยาวๆครับผมว่ายังไงรัตนาจะอยู่หรือจะไป ำไมเงียบแบบนั้นล่ะครับ ไม่เอาสิ มาหน่อย มาหน่อยโอ้ยเอมาเต็มแถวเพื่อนโอ้โหจะหมด อุ้ยสี่พันโอ้โหช็อตนี้เอาเรื่อง เอาเรื่องสะดุ้งเลย โอ้โหสี่พันหกเพื่อนเอ้ย ไปไปกันต่อครับผม มาไหมอู้สแคตเตอร์ สีมาสิเม่เปิดหัวเกมมาก็เอาเลยนะไม่สต่งเต่งเงียบแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ มาหน่อยมาหน่อยขออีกสักชุดสิอีกสักชุดสิมาอีกเก้าครั้งปึ๊บไม่เข้าวูสแคตเตอร์สามอันเอาเอมาอีกแล้วครับผมโอ้ยกิมจีเต็มแถวไปดี ตัววายมาอีกสามครับผม อืมไอเอไปดิอู้ยเสียอะไรกิบจีบไม่เข้าแถวสองนะแต่ช็อตนี้บอกมาอีกเท่าไหร่เพื่อนๆเอ้ยอีกเท่าไหร่ครับผมสองพันหกครับผมมาไปแล้วครับผม ครึ่งหมื่นไปแล้วครึ่งหมื่นไปแล้วหกพันเก้าเลยนะเออเอาเรื่องเอาเรื่อง เอาอีกสามครั้งวายังไง อืมสกัตเตอร์มาสองด้วย มาอีกสิเอาโตหมดแล้วชุดนี้เพิ่มไปเลยครับ มี 6,000 แล้วก็เบ็ดไปที่ 60 เลยแล้วกัน ไปครับผมขอโตไป 10 ครั้งดู มาสิมาสิเอ้าสแคตเตอร์ว่ายังไง อือไม่มานะ หลอนแน่นอน โอ้วิ่งเลย เอากลับมา เออพอดีอันสุดท้ายลงเพื่อน เอ้ย ไปกันไปกัน อ่ะ มาดูกันครับผมเอาเปิดแรกมาได้ข้าวน้าไข่ดาวมานะ เอาคิวมาได้ควายไป 2 ตัวเพื่อนๆ กิมจิมา ไปอีก กิมจิกับเจมา คูณ3ไป อื้อเอไมาอีกครับผมโอ้เต็มแถวโอ้ยช็อตนี้ มาขิงไม่ออื้อหมดแล้วได้คูณ6เพื่อนๆ แต่ช็อตนี้ก็บวกมาอีก2อ็ดครับผม เอาเรื่องเอาเรื่องนะแม่แตกแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวเชียวนะ มาโอ้ตัววายช่วยชีวิตนะคูณหกไปเออมาอีกอืกิมบับมาอีกโอ้โหสองชุดกิมบับขึ้นไปคูณแปดเอาเอไม่คูณเก้าไปเตะไม่โอ้คูณสิบเพื่อนเอ้ยเอมาอีกครับผมอืมอุ้ยเคน่าจะเข้าแถวแรก แต่ช็อตนี้บวกมาสามพันแปดแล้วเนี่อเอาเอาเอาแตกหมื่นไปแล้วครับผมแตกหมื่นไปแล้วนะ มามาอีกพี่อุ้ย มา ถั่วงอกใช่ไหมเมื่อกี้ อุ้ย อาจจะเข้าเจมาก่อนนะแถวแรกนะ มา กิมจิมาหนึ่งชุดหมุนสิบสามไปอุ้ย ไม่เข้าอีกแล้ว อีกสี่ครั้งนั่นเพื่อนไม่เข้าโอ้ย อีกสองครั้งมันเอาถั่วงอกมาเต็มแถวไปดิ อืมโอ้สิบภาพโอ้โห ช็อตนี้่าพันครับผมโอ้ มามาหมดฟีเม็ดหมดฟีสปินชุดนี้จะได้สองหมื่นหรือเปล่า จะได้สองหมื่นหรือเปล่าอุ้ยอีกนิดเดียว อีกครั้งเดียว อีกครั้งเดียวขอสองหมื่นขอสองหมื่นขอสองหมื่นอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวขอสองหมื่นได้หรือเปล่ามาอุ้ยไม่เข้าเราเลยนะอู้นิดเดียวจะได้สองหมื่นอยู่แล้วฟีสปินชนี้บวกมาหมื่นสามมันเป็นไรไปกันต่อครับผมไปกันต่อหกครั้ง แตก20,000ได้หรือเปล่านะ มาลุ้นกันเพื่อน อีกสองครั้งอ้าว่ายังไง อีกครั้งเดียว อืมแม่มันหมั่นไส้เลยกันเพื่อนขออีกสักสิบครั้งแล้วกันนะไปอีกสิบครั้ง อีกสิบครั้ง ขอหน่อยมาลุ้นลุ้นไม่เข้าเกียวเอ้ามาคิวมาแล้วมีสิทธิ์นะเพื่อนนะมีสิทธิ์นะอุ้ยมามา อีกสักชุดเออโอ้โหสามหมื่นสี่เลยเพื่อนๆเออยช็อตนี้ โอเคนะเพื่อนๆนะ ผมตั้งไว้ที่สองหมื่นนะ นี่ได้ไปสามหมื่นสี่แล้วครับ ผมอหมดเอาตัวชุดนี้ผมก็จะพอเลยแล้วกันนะครับอู้หมื่นห้าช็อตนี้เอาเรื่องนะไปครับผม ปล่อยไหลไปเลยครับยาวๆ ยังไงก็ได้นะคะนี่มาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรเลยนะบวกไปสามหมื่นสี่เหลมนะ จยมบกเต็มคาราเบลนะดุดันไม่เกรงใจใครอย่างที่เขาว่าจริงงานเลี้ยงองค์ราชนีในวันเพื่อนนะ สุดยอดเอ้าหมดออโต้ไปแล้วนะครับ ผมมาก็บวกมาสามหมื่นสามนะครับ ผมมา เดี๋ยว จะจะไปถอนเลยแล้วกันนะขออนุญาตเลหน่าแล้วกัน มาสามสามเก้าเก้าสามเลขสวยเชียวจะสอนเราจะถอนไปนะฮะสามหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วกันนะครับ ผม ถอนไปสิครับสำเร็จสิ้นไหมเรียบร้อยครับรอเครดิตเข้าบัญชีนะครับเพื่อนๆนะก็จะเหลือไว้ที่ 493นะครับผมไว้เล่นต่อพรุ่งนี้นะฮะอะไรครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้ก็แค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะเพื่อจะได้มองเห็นกันยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย